คือตอนแรกอ่ะพี่ก็ลืมเรื่องเนี้ยไปพักใหญ่ๆแล้วล่ะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือกลุ่มกลุ่มคนที่ชอบฟังเรื่องผีอ่ะก็ไปมิ팅กันเพชรบุรีป่าสักลงท้ายก็ไปด้วยพี่ก็ก็คือไปเจอกันที่เพชรบุรีอ่ะแล้วพี่ก็อาศัยรถของพี่ผู้หญิงคนนึงก็คือขอขอติดรถไปด้วยแล้วก็หารค่ารถกันครับระหว่างทางอ่ะก็ ด้วยความที่ชอบเรื่องผีเหมือนกันก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนกันแล้วอยู่ๆพี่ก็นึกไงไม่รู้ ก็นึกเรื่องเนี้ยก็เลยลองเล่าให้เขาฟัง ครับเขาก็บอกว่า เออมันแปลกนะถ้าไม่ใช่นุกเล่าพี่ผมไม่ค่อยเชื่ออมันแปลกเกินไป ก็เลยคิดว่า เอองั้น ถ้าเราเล่าแล้วระหว่างเราเอามาเล่าให้คนงงหรือว่าเราเก็บไว้แล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันตายไปกับเรางั้นเราเราเอามาเล่าดีกว่าไหมเผื่อจะมีคนงงไปกับเราด้วย อืมได้พี่อ่ะก็เริ่มเลยละกันก็คือเรื่องเนี้ย จะเกิดเมื่อวันที่สิบหกพฤษภาห้าสิบห้าีคือตอนที่ หลังจะเกิดเรื่องอ่ะ พี่พิมพ์พี่พิมพ์เรื่องเนี้ย เก็บเอาไว้เป็นไฟล์เลยก็คือเมื่อปีที่แล้วครับสิบเอ็ดค่ะปีก็ อืมเวลาประมาณสี่ทุ่มอืมพี่ก็เหมือนกับนั่งเล่นอะไรอยู่บนที่นอนอ่ะ คือตอนนั้นอ่ะ พี่ยังอยู่กับแฟนเก่าอยู่ก็คืออยู่ที่ที่บ้านพี่อะแหละ ครับ แต่ว่าจะแยกห้องนอนกับแฟนด้วยความที่แฟนเขาชอบ ต้องมีอะไรเปิดเสียงดังๆอ่ะถึงจะหลับ แต่พี่อะเป็นคนชอบเงียบครับก็เลยแยกห้องกันนอน แล้วอยู่ๆตอนสี่ทุ่มอ่ะ แฟนก็มาเคาะประตูประตูห้องพี่อะแบบเคาะปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเงี้ยพี่ก็แบบนอยๆนิดหน่อยคนกำลังจะหลับอะไรเงี้ยก็พอเปิดประตูมา แฟนก็หน้าเสียเลยเยเขาก็บอกว่าเมื่อกี้ ผีกำลังพยายามที่จะดึงเขาออกจากร่างเฮ้ย พี่ก็แบบ พี่ก็เล่าให้เขาเล่ารายละเอียดคือเขาแบบยังตื่นเต้นอยู่เลยนะยังหอบยังแบบเออเออเออยังหัวใจเต้นแรงอยู่เลยอ่ะ คือ สดสดหมาดๆเลยเขาก็เล่าเขาเขานอนเล่นมือถืออยู่บนโซฟา ในห้องคอมครับ แล้วอยู่อ่ะ มันก็มีใครไม่รู้อ่ะเอาเอามืออ่ะกดตัวเขาลงไปกับโซฟาแล้วพยายามที่จะเอาอีกมือ อีกมือข้างหนึ่งอ่ะ ดึงดึงดึงวิญญาณเขาออกมาเฮ้ยเอ้ยนึกภาพออกเลยอ่ะ เหมือนมือนึงอ่ะกดลงไปในโซฟาแต่อีกมือนึงอ่ะดึงดึงขึ้นเนี่ยดึงวิญญาณออกแล้วเขาบอกตอนนั้นเขาตกใจมากแล้วเขาก็ท่องแบบพุทโธพุทโธพุทโธ นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือนึกอะไรได้นึกหมดเลย ครับ คืออยู่ในสภาพอย่างนั้นอ่ะแบบยื้อยื้อกันไปยื้อกันมาจนสุดท้ายเขาก็เหมือนกับอีกฝ่ายหนีไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ พอเขาตั้งหลักได้อะเขาก็เลยวิ่งมาเคาะประตูบอก ครับ แต่พี่ก็เหมือนกับคือเราก็เชื่อนะเพราะดูจากอาการแล้วแต่ แต่พี่ก็แบบแอบคิดอยู่นิดนึงเพราะว่าปกติแฟนพี่อะแทบจะไม่ไม่ใช่คนที่จะเจอผีง่ายๆเลย อืม คือคนใจอะเวลาไปนอนไหนอะพี่จะเป็นหน้าดาบนี้มักจะเจอไงเหมือนกับเป็นคนเป็นคนขวัญอ่อนแล้วเหมือนกับดึงดึงออกง่ายอะไรอย่างเงี้ย อืมนี่ก็เลยรู้รู้สึกค่อนข้างจะแปลกใจแล้ว นี่มันคือในบ้านเราด้วย คือบ้าน บ้านที่พี่เกิดเลยอ่ะ มันจะมีเรื่องแบบนี้ มันก็แปลกๆนะ ก็เลย รู้สึก รู้สึกว่ามันผิดปกติละในบ้านเรา แล้วก็แอบกังวลนิดนึงก็ ก็คือแอบกังวลว่าเดี๋ยวต่อไป มันจะเป็นเรา เป็นเราหรือเปล่า เป็นลายต่อไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่แฟนเล่าอ่ะ เขายังอยู่ข้างในอ่ะ ยังไม่ได้ออกจากบ้านก็พี่ก็บอกว่า เอ้สร้อยพระตรงนั้นอ่ะ ไปเอามาคล้องไปอะไรนะ แล้วก็สวดมนต์นะอะไรเงี้ย แฟนก็กลับไป แล้วพี่ก็กลับมาที่ห้องพี่ก็สวดมนต์ด้วยอะไรด้วยแบบกันเหนียวอะ่ะจนเราสบายใจละเราก็นอนครับ ด้วยความที่มันดึกแล้ว เราก็ง่วงด้วยพอหัวถึงหมอนได้แป๊บนึงอะ่ะเรารู้สึกว่ามีคนมาเรียกชื่อเล่นเราอยู่ข้างที่นอนอ่ะเรียก นุกเป็นเสียงผู้ชายนะอืมอืมคือมันรู้สึกเหมือนกับเสียงเขาเขายืนเหมือนเขายืนอยู่อะระยะที่เรียกอะแล้วก็เหมือนกับมองเราที่นอนลงมา แล้วก็เขาก็เรียกอีกที นุกตอนนั้นพี่ก็รู้สึกแบบ ไม่ไม่สบายใจแล้ว เพราะว่าปกติทุกครั้งที่เนี่ยมีคนมาเรียกหรือมีเสียงอะไรที่มาเรียกชื่อแบบเนี้ย อืมมันจะรู้สึกระแวงแล้วไงพี่ก็แบบพุทโธพุทโธนึกถึงผ้านึกถึงอะไรไปเรื่อยๆจนนุกครั้งที่สามอ่ะพี่รู้สึกเหมือนตัวเองจมลงไปในโซฟาจนจมนอนขอขอโทษค่ะหมุนตัวเราทั้งตัว จมลงไปที่นอนเหมือน เหมือนที่นอนเรากลายเป็นน้ำแล้วเราจมลงไปอ่ะแล้วก็มีมืออีกข้างหนึ่งอ่ะดึง ดึงดึงตัวเราอะดึงตัวพี่จากข้างหลังพี่ก็พยายามที่จะงอคืองอมาด้านหน้า ไม่ให้เขาดึงไงครับกยืนกันอยู่ไงพี่ก็พูดโทนึกถึงผ้านึกถึงอะไรอย่างเงี้ยที่เรานึกออกอะนึกถึงเจ้าที่นึกถึงอะไรนึกถึงทุกอย่างเลย ก็ยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยจนจนสุดท้ายพี่ก็หลุดออกมาได้ พอพี่หลุดออกมาได้แบบ พอลืมตาแล้วแบบมือมือ แบบมือเย็นเฉียบเลยอะแล้วก็หัวใจเต้นตุบตุบตุบตุบพี่ก็นั่ง เหมือนนั่งสงบสติอารมณ์แป๊บหนึ่งแล้วก็เขารู้สึกว่าโอเคแล้วก็เลยรีบไปเคาะห้องแฟนแล้วก็เล่าให้แฟนฟังแต่ว่าแฟนก็เขาก็รู้สึกกลัวเพราะว่าเขาก็เอาผ้ามาอะไรมาตั้งรอบๆเลยนะครับแบบเออแต่ว่าด้วยความที่มันมันเสียงดังไงพี่ก็เลยคิดว่าคือแฟนอะเปิดเสียงสวดเสียงอะไรไม่รู้ดังไปหมดเลยจนพี่จนพี่คิดว่าเออ แฟนผมไม่เป็นไรแล้วล่ะแต่เราอะน่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่จะให้เรานอนในห้องนี้มันก็ไม่ได้ว่ามันเสียงดังเกินไงก็คิดว่าที่เราหลุดมาได้อ่ะมันคงไม่มีอะไรแล้วล่ะคือเจ้าที่อะไรแบบ เทวดาประจำบ้านอะไร น่าจะมาเคลียร์ไปแล้วละมั้งก็เดินกลับไปที่ห้องนอนตัวเอง พอกลับไป ถึงห้องนอนปุ๊บก็สวดมนต์อีกรอบนึงเอาพระมาคล้องอะไรแบบกันเหนียวเลยจนสบายใจแล้วเราเราคิดว่ามันไม่มีอะไรรอบๆแล้วนะมันรู้สึกโล่งใจละน่าจะไม่มีอะไร แล้วพอตอนที่จังหวะที่โล่งใจ อ่ะ แล้วพี่ก็ล้มตัวนอน แต่การที่ล้มตัวนอนอ่ะ หัวพี่ไม่ได้ไม่ได้โดนหมอนนะ เหมือนกับพอเราลมพอเราเอนตัวนอนลงไปปุ๊บเราจมลงไปในน้ำทั้งตัวเลยอ่ะ อืม แล้วจมแบบ เหมือนเหมือนหมอนมันหายไปแล้วกลายเป็นน้ำแทนอ่ะคือจมลงไปทั้งตัวเลยแล้วก็มีอีกมือนึงอ่ะดึงฟุดออกมาเลยดึงตัวพี่อ่ะออกไปเลยอ่ะ ตอนนั้นพี่แบบ คือไม่พี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่หลับนะ มันคือเรารู้สึกว่าเราถูกดึงออกมาแล้วล่ะ แล้วเราก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเหมือนกับจะว่าฝันก็ใช่เพราะว่า เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราอะนอนอยู่ตรงไหนไม่รู้ แต่เราเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะกลับไปได้ยังไง ก็คือมันถูกพามาตรงเนี้ยละครับเลยระหว่างที่ยังยืนงงๆอยู่ก็มองรอบๆมันจะเป็น เป็นลานดินสีแดงๆอะ่ะ แล้วก็มีพวกหญ้าแห้งๆอะไรอย่างเงี้ย คือแบบโล่งๆกว้างๆคล้ายๆ แบบทุ่งทุ่งกว้างๆ ทุ่งนาแห้งกว้างๆอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊แล้ว คนที่ดึงมาเราอะอยู่ตรงไหน ปรากฏว่าพอพี่จะเหมือนกับจะโน้มตัวเพื่อที่จะก้าวเดิน มันมีมือที่มารัดพี่จากข้างหลังอะเหมือนกอดเหมือนคนกอดจากด้านหลังอ่ะ พี่ก็ดิ้นแปลกๆเลยคือรู้แล้วว่าไอคนที่ดึงมามันอยู่ข้างหลังเรามาตลอด อืม ดิ้นตู้ใหญ่เลยดิ้นจนแบบ จนแบบ คือพี่พยายามที่จะโค้งตัวไปข้างหน้าครับ เราพยายามจะดิ้นให้หลุดอ่ะแล้วอยู่ ๆเขาก็ปล่อยไงพอปล่อยเราก็แบบวิ่งแบบหัวเกือบจะทิ่มทิ่มไปแบบอะไรเกือบยังไม่ทิ่มแบบกิ้งนะก็คือแบบหัวทิ่มนำไปก่อนขาแล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกับล้ม แล้วพี่ก็รู้สึกแบบปวดมาก มันเป็นอารมณ์เหมือนกับ เออโมโหเหมือนไม่รู้ แต่คือเราโกรธอ่ะคือมันจะจับกระจับมันไม่จะปล่อยก็ปล่อยแล้วหวดเกือบจะทิ่มลงไปแบบนั้นอ่ะ ครับ แล้วพี่ก็มองว่า คือพี่เป็นคนที่ทุกวันพี่จะฝันฝันพี่เป็นคนที่นอนฝันทุกวันนะแล้วพี่ก็มักจะฝันเกี่ยวกับผีอยู่ทุกวัน แล้วด้วยความที่คุ้นเกี่ยวกับการเรื่องฝันผีอะเวลาพี่ที่อยู่ในความฝันอะมันก็เลยเหมือนกับ ุยกับผีได้เป็นเรื่องปกติ อ่ะเพราะว่าเราฝันเกือบทุกวันไงแล้วพี่ก็บอกว่าไอเนี้ยมันใครมันมาแกล้งฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันก็มีแบ็กอัพนะ ฉันมีพุทธาจารย์โตเอ้ยว่าพุทธาจารย์โต ฉันมีทเวสุวรรณนะอะไรอย่างเงี้ยบอกมาทำนี้นะ เดี๋ยวฟ้องนะ อะไรอย่างเงี้ยคือเราอ้างถึงศักดิ์ศรีไว้ก่อนแหละขู่ไว้ก่อนเออ แต่เขาก็ยิ้มนะเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็เหมือนกับ ไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ปล่อยมือข้างตัว ไม่มีท่าทีว่าจะทำร้ายเรา ครับ พี่ก็เลยเดินเข้าไปแล้วแล้วจังหวะที่เดินเข้าไปเดินไปดูใกล้ ๆ คือ พี่รู้สึกว่าเขาไม่ทำร้ายเราอ่ะเหมือนเขาเหมือนเขาแย่เล่นเฉยๆอ่ะมันไม่ดูเหมือน ไม่ดูเหมือนคนที่โกรธจัดจะฆ่าเราให้ตายอะไร อย่างนั้นมันดูเหมือน เหมือนเขาเฉยๆอ่ะพี่ก็เลยกล้าที่แบบลองเดินไปใกล้อีกนิดนึง แล้วก็สำรวจตัวเขาครับ คือเขาจะเป็นคนที่ผิวผิวออกค้ำๆนิดนึงเหมือนเหมือนคนเกียมแดดแล้วก็นุ่ง นุ่งคล้ายๆกางเกงขาควายสีดำอ่ะแล้วก็ประมาณเข่าแต่เสื้อไม่ใส่ แล้วก็ตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึง จนถึงกระหม่อมเลยมันจะมีอักขระที่เขาสักไว้ทั้งตัวเลยนะ คล้ายๆ พวกคนของอ่ะเหมือนเหมือนหนังอะไรที่แบบสักทั้งตัวเลย แล้วก็แต่เขาว่างไว้แค่ตรงใบหน้านะครับใบมีแค่ใบหน้ากับฝ่ามือที่เขาไม่ได้สักอักขระอะไรแปลกๆ มันก็รู้สึกว่า เขาน่าจะเป็นพวกมีคาถาอาคมอะไรอย่างนี้แหละครับ ก็พี่ก็เหมือนกับค่อยๆแบบกล้ากลัวเดินเข้าไปแบบ ยังยังพยายามจะกลางอยู่ คือพี่อยากรู้ว่าเขาดึงมาทำไมเราด้วยประสบการณ์ที่อ่ะถ้าฝันเห็นผีอย่างเงี้ยหนียังไงมันก็หาเจอ เออคิดว่าเป็นทุกคนนะ เวลาฝันเห็นผีอ่ะไม่ว่าเราจะหนีไปยังไงแค่หนีก็เหนื่อยละแล้วยิ่งวิ่งหนีอ่ะมันก็หาเจอไปซ่อนไหนมันก็หาเจอ พี่ก็เลยมองว่า ถึงเราหนีไปมันก็เปล่าประโยชน์อ่ะก็จะไปคุยกับมันเลยดีกว่าว่า เอามาทำไมนี่ เออจะเอาอะไรไปคือว่าอะไร ครับ ต้องการอะไรจะเอาอะไร ต้องการเออเพราะว่าถ้าหนีไปก็หนีไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเหนื่อยด้วยแล้วเราก็ไม่รู้จุดประสงค์เขาก็เลยเดินไปคุยว่ามันอะไรทำไมต้องมาดึงกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเขาท่าทางเขาค่อนข้างจะเป็นมิตรด้วย ครับมันก็เลยทำให้เรากล้าที่จะไปคุยกันตรงๆเขาก็บอกว่า คือเขาอ่ะชี้นิ้วมาที่พี่ บอกว่า เธออะแล้วก็เขาก็ชี้นิ้วกลับมาที่ตัวเขาบบอกว่าเธอฉันเราอะเป็นคนเดียวกัน เฮ้ยเออเขาบอกเนี่ยคือจริง ๆเขาไม่ได้พูด ไม่ได้พูดแบบนี้นะเขาพูดเหมือนคล้าย ๆ ภาษาโบราณอะว่ามันเป็นมัน มันจะบอกว่าเป็นภาษาไทยภาคกลางสมัยก่อนหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ใช้คำว่าเองกับข้าหรือกูกับมึงใช่ใช่แต่ว่ามันจะมีศัพท์อื่นขึ้นมา ซึ่งพี่พี่ไม่รู้จักไง แต่ว่าใจเป็นเป็นภาษาไทยแบบเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าฟังแล้วเข้าใจถูกไหมพี่ ใช่ พอพี่พูดกลับไปเป็นภาษาพี่อ่ะเขาพี่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะเข้าใจทั้งหมดเหมือนกันนั่นแหละเออมันเหมือนกับฟังไทยแล้วหัวแปลเป็นไทยอัตโนมัติอ่ะเออเฮ้ยเขาก็คุยภาษาเขาเราก็คุยภาษาเราอะแต่มันเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วเขาก็บอกว่า ตอนแรกพี่เหมือนพี่ได้ยินไม่ชัดไงพี่บอกฮะ อะไรนะ อะไรนะอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า เราเราสองคนเป็นคนเดียวกัน อืมตอนนั้นพี่ก็งงเลยคือคือมันจะหลอกหรือมันจะอะไรวะมาแบบนี้เราเราก็ไปไม่ถูกนะ ก็เลยถามถามเขาไปตรงๆว่ามันคืออะไรมันทำไมมาพูดแบบนี้ ฉันก็คือตัวฉันจะไปเกี่ยวอะไรอะไรเงี้ยเออก็เล่าว่า คือมันเขาจะมี คือเรื่องที่เขาพูดอ่ะ มันค่อนข้างจะซับซ้อนมากเลยนะ แล้วเหมือนกับหัวพี่อ่ะประมวลไม่ค่อยทันเยอะมากเลย เหมือนเขาพูดมาสักร้อยเปอร์เซ็นแต่พี่เข้าใจแค่ประมาณห้าหกเปอร์เซ็นคือเรื่องที่เขาพูดอ่ะ มันประมาณว่าจิตมนุษย์อ่ะมันสามารถที่จะแบ่งตัวได้ ด้วยเงื่อนไขต่างๆแล้วเช่นอย่างอย่างสมมติวัตถุมงคลอ่ะ ครับเทพองค์หนึ่งหรือเทวดาองค์หนึ่งสามารถที่จะแบ่งระระดับสูงหรือพรมอันนี้สามารถที่จะแบ่งกายไปอยู่ในวัตถุมงคลหลายชิ้นได้ ครับ ก็มนุษย์ก็เหมือนกันจิตมนุษย์ก็ไม่ได้ต่างกันหรอกก็คือ ถ้าเกิดมีมีเงื่อนไขหรืออะไรสักอย่างหรือว่าเกิดจากการอธิษฐานจิต มันสามารถที่จะแบ่งคล้ายๆการแบ่งขวัญนนะครับ แล้วก็ขวัญนนี้แบ่งไปก็กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งขึ้นมาอืม ก็คือเหมือนกับคล้าย ๆ กันการแบ่งตัวการแตกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนการแตกจิตไปฝากไว้อย่างเงี้ยถูกไหมพี่ เหมือนไปฝากไว้แล้วนั่นก็กลายเป็นตัวคนขึ้นมา ก็คือมีนิสัยมีอะไรเป็นคนคนหนึ่งขึ้นมา แต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่มันเชื่อมกันอยู่ ซึ่งการแบ่งตัวเงี้ย มันมีเยอะมากแต่ว่าคนจะรู้ตัวหรือเปล่าก็ก็อีกเรื่องหนึ่งเออ เฮ้ยมันคล้ายๆ กับเทวดาที่แตกตัวแล้วไปบรรจุกับวัตถุมงคลี่ะแต่ อันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเป็นจิตที่ยัง ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือมันมีก็จะมีการแตกตัว อืแล้วเขาก็เลยบอกว่าเพราะสาเหตุเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพี่กับเขาเป็นคนเดียวกัน เพราะว่าเคยออกมาจากจิตดวงเดียวกันเออแล้วก็มันก็มีเส้นบางอย่างที่มันเชื่อมมาแล้วพี่ก็ถามว่า คือพี่ค่อนข้างที่จะสงสัยอะคือหัวเรามันเต็มไปด้วยคำถามไงครับ พี่ถามว่า ตกลงเป็นคนหรือเป็นผีเนี่ยเออตกลงเขาก็บอกว่า เขาเขาไม่ใช่ผีเขาเป็นคน แต่ว่าพอบอกว่าเป็นคนปุ๊บพี่ก็ขอที่อยู่ เอ่ออยู่ที่ไหนแล้วก็หมู่บ้านอะไร อำเภออะไรจังหวัดอะไร เดี๋ยวกลับไปหาจะรีบจะรีบโจทย์เลยแล้วเดี๋ยวไปคุยรอบรอบที่แบบอันนี้เลย เขาก็หัวเราะเขาก็บอกว่าถึงเขาเป็นคน แต่เขาไม่ใช่คนที่โลกนี้ คือมันเหมือนมิิตมันเหมือนใช่มันเหมือนคนละมิติเหมือนเหมือนพบซ้อนพบซ้อนพบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบ แล้วเขาก็บอกว่าโลกของเขาอ่ะ มันมันมันมันมันไม่ได้มีรถหรืออะไรที่มันเคลื่อนที่แบบนี้นะก็คือโลกของเขายังใช้เกวียนในการสื่อสารในเอ้ยขออภัยค่ะ ในการเดินทางเลยพวกเกวียนเทียมบัวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือพาหนะหลักของของโลกเขาแล้วก็การรักษาเขาเขาเขาจริง ๆ ก็บอกว่าเขาเป็นหมอนะครับ ที่เห็นอักขระทั้งตัวอย่างเงี้ย ก็คือเหมือนกับในโลกของเขาอะต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการใช้คาถาอาคม ก็คือใครเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรอะก็ต้องใช้คาถาอาคมรักษา ครับ คือมันยังไม่มีหมอยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่ก็เลยบอกงั้นถ้าถ้าเจอกันจริงๆไม่ได้เนี่ย ก็คือตามไปหาที่อยู่แล้วมานั่งคุยกันตัวเป็นๆไม่ได้ ก็คือมาอีกทีได้ไหม ก็คือมีเรื่องเดี๋ยวจะเตรียมคำถามไว้เยอะเลย เออเขาบอกว่า ไอ้ที่มาคุยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเขานะ ตัวเขาอะก็อยู่ในโลกของเขา แต่เขาเอาจิตมา เออ คือเหมือนเขาเอาจิตมาตามตามมันจะมีเส้นเหมือนกับพอจิตมันแตกตัวระหว่างสองตัวปุ๊บมันจะไม่ได้หลุดกันเป็นอิสระนะ มันจะมีเส้นที่มันเชื่อมกันอยู่อะเขาตามเส้นมาเรื่อยๆอะแล้วก็เหมือนกับ แล้วก็มาเจอจิตเนี้ยที่เป็นตัวพี่อะเฮ้ยผมแอบรู้สึกกับเรื่องนี้แบบ มิติแบบจุลมิติอ่ะผมอุ้ยผมจะเรียกว่าไงดีวะ มันมีองค์ความเชื่อในลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่าจุลมิติ มันเป็นมิติมิติที่มันแตกแขนงออกไปเหมือน เหมือนรากแก้ว ใช่มันเหมือนกับพอจิตมันรวมพลังอันนึงมันก็จะดันอีก พลังดันพลังส่วนที่เกินอ่ะออกมากลายเป็นอิดดวงจิตหนึ่งซึ่งซึ่งในแต่ละในแต่ละจุลมิติที่มันแตกออกมาจากสมมุติว่าเราเนี่ยไอ้น้องวีที่นั่งจัดรายการเนี่ย มันก็เป็นหนึ่งตัวในในหนึ่งจุลมิติ ที่มันแตกออกมาจากไอ้ตัวใหญ่อีกทีหนึ่งอ่ะอาจจะมีอาจจะมีวีอีกคนอีกคนอยู่ในอีกมิติหนึ่งออะไรอย่างเงี้ยในพบต้นพบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมียังบางอย่างที่ยังเชื่อมกันอยู่ให้รู้เหมือน คุณแยกออกมาจากทางเนี้ยเหมือนแยกแมงมุมอ่ะ ซึ่งแล้วซึ่งสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ามามาได้คำตอบจากกันและกันว่า ถึงแม้หน้าตาไม่เหมือนกันและเพศไม่เหมือนกันแต่รับรู้ได้ด้วยจิตว่า แกกับฉันน่ะ คือตัวเดียวกัน แต่แค่อยู่คนละภพกันมันมันเหมือนมันมีสายลิงก์กันอยู่อ่ะเขาก็ตามสายลิงก์มาแล้วเขาบอกว่าตัวเขาที่ยังที่ยังอยู่ในในที่ของเขาเขาก็ยังเป็นคนอยู่นะ แล้วก็ เหมือนเขาเขาใช้พลังจิตหรือกำลังสมาธิอะไรของเขาเนี่ยครับเขาใช้ไปหมดเลยกับการมาเจอกันมาคุยกันเนี่ย แล้วก็ถ้าเขาจะให้คนรวบรวมกำลังสมาธิอีกรอบหนึ่งอ่ะพี่อาจจะตายไปก่อนแล้ว เพราะว่ามันเหมือนกับโลกของเขาเขาอายุยืนอ่ะเขาอายุยืนกว่าเรามากอ่ะ ซึ่งซึ่งจริง ๆ แล้วผมแอบรู้สึกกับเรื่องนี้ พี่นุ๊กเรื่องนี้ไม่แฟนตาซีนะ หรอเออ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแฟนตาซี อะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของพบทับซ้อนที่เราเคยได้บอก ที่เราเคยได้ยินว่าในเวลาของการกระทำอะไรบางอย่างของเรามันมีการหมุนเวียนอยู่เท่าเนี้ย จะทำอะไรวนๆซ้ำ ๆ อยู่เท่าเนี้ย ในในแต่ละช่วงเวลามันก็จะอาจอาจจะมีวีนั่งจัดรายการวนอยู่อย่างเงี้ยห้าร้อยรอบห้าร้อยรอบ แต่แบบอยู่ต่างมิติกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ มันมันมันก็มันก็เป็นองค์ความเชื่อนะ อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบมานั่งดึงกันว่า เฮ้ยต้องคิดแบบนี้ต้องคิดแบบนั้นแต่ ในความรู้สึกผมอะไอสิ่งที่พี่รู้สึกตอนพี่นอนหลับแล้ว โดนดึงลงมาในเตียงแล้วเหมือนแบบจมน้ำอะ พี่ลองไปนั่งฟังเรื่องรอผมนะ ในช่อง The Ghost Radio ดู เป็นเป็นเรื่องของใครคะเรื่องของผมนี่แหละเอาหรอผมคุณวีก็น้องวีก็เคยมีอย่างนี้เหมือนกันเหรอ ผมเนี่ย เจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ แต่เป็นลักษณะเหมือนลางบอกเหตุล่วงหน้า อ๋อ แล้วผมมารับรู้ได้แล้วมานั่งตีแผ่กับตัวเองมานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะกับตัวเองว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในวันนั้นน่ะ มันน่าจะเป็นลางบอกเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่ชายผม อ ผมอะนอนอยู่บนเตียง แต่ผมรู้สึกเหมือนผมจม ค่อย ๆ จมโดนโดนดูดลงไปในเตียงแล้วก็เหมือนค่อยๆมืดมืดเหมือนเหมือนเราจมลงไปในน้ำที่มันอยู่ในตอนกลางคืนอะแล้วข้างบนข้างบนจากสว่างอะค่อยๆมืดเอออืมเป็นแบบนั้นเหมือนกันของผมอะอืมเออแล้วของพี่คือพอพอเขาเหมือนจะคุยกันนานนะแต่ว่าจริงๆ ตอนที่พี่กลับมาแล้วอะที่ดูเวลามันเพิ่งผ่านไปสิบนาที เห็นไหมล่ะแต่นานมากแต่ว่า หัวพี่มันไม่เข้าใจอะคือมันมันเหมือนกับ มันมีความละเอียดที่มันยากเกินไปแล้วหัวสมองที่มันโคกคือว่าที่จะตีความได้ก็จับใจความได้ประมาณเนี้ยพี่นุ๊กเจอเหมือนผมสองรอบแล้วนะเนี่ยเนี่ย นี่พูดนี่พูดออกมาอีกอีกอีกอีกเซตหนึ่งเนี่ยก็เหมือนผมอีกแล้วนะผมตอนโดนม้าเตะหัวแล้วปางตายอ่ะ ผมไปที่ผมอะสันนิษฐานว่าผมมาไปเที่ยวเมืองรับแลหรือไม่ก็เมืองวิญญาณ ผมมาอยู่อยู่ในนั้นราวๆประมาณสักสองสามชั่วโมงได้เอง กลับมาอีกทีหนึ่งคือเกือบยี่บสี่ชั่วโมงแล้วอะอืมนั่นแหละ ประมาณใกล้ๆกันเลยคล้ายๆ กัน คือ จะบอกว่าไงครับจะบอกว่าเพ้อเพ้อพบ เอ้ยเอ้ยนอนหลับ ละเมอหลับฝันไป เฮ้ยก็ว่าได้ แต่ มัน มัน มัน มันรู้สึกจริงอ่ะ มันรู้สึกกับเหตุการณ์ที่อยู่ในนั้นจริงไปหมดอ่ะใช่แล้วก็อีกความรู้สึกพี่ก็ยังรู้สึกว่า อีกตัวพี่ก็ยังคือตัวจริงที่ยังหลับอยู่ อืม แต่ผมไม่รู้สึกนะ ผมไม่รู้สึกผมเด็ก ผมเด็กไง ตอนนั้นผมเด็ก เด็กเกินกว่าจะรู้ว่า รู้สึกเหมือนว่ามีตัวเรานอนหลับหรือเปล่า อันนั้นไม่รู้สึกเลยแต่แต่ที่รู้สึกคือไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ่ะจริงมากวิ่งเล่นเหนื่อยมากเหงื่อแตกเหงื่อแตนตัวเหม็นอะไรเงี้ยรู้รู้สึกหมด ตัวเหนียว วิ่งเล่นเยอะตัวเหนียวอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกหมดเลย แต่ไม่ได้รับรู้กับตัวเองว่าเฮ้ยกูอีกร่างร่างกูนอนหลับอยู่นะอะไรเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีฟิลนี้ไงอ๋อเฮ้ยพี่เรื่องนี้แปลกมาก เอ้ย มันมีอีกนิดนึงคือตอนที่พี่พยายามจะล้างเขาต่อ เพราะ ด้วยความที่เราไม่เราฟังนี่เรื่องที่เราไม่เคยรู้อะแล้วเราอยากจะถามเขาต่ออะ แต่เขาเขาก็เบรกเราเขาบอกว่าเหมือนกับพลังสมาธิหรือพลังจิตเขาอะมันไม่ไหวละเขาก็เลยเหมือนกับตัดจบอะแล้วพี่ก็รีบถามว่าแล้วจะมีโอกาสได้เจออีกไหมเขาก็บอกว่าไม่แน่นะ อาจจะชาติต่อไปเพราะว่าพบพบที่พี่อยู่อะรอบมันสั้นคือชีวิตมันสั้น รอบชีวิตมันสั้น ก็ไม่แน่นะต่อไปอ่ะอาจจะเขาอาจจะตามเส้นนี้มาอีกแล้วก็มาหาอีกก็ได้ผมถึงเคยบอกไงว่า เนี่ยแหละ เรื่องเกี่ยวกับชีวิตหรือโลกหลังความตาย อ่ะ อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นเป็นมูลเหตุอีกอีกแบบหนึ่งนะ ที่ที่พี่นุกเอามาถ่ายทอดเกี่ยวกับอ่าคนที่อยู่ในอีก มิติหนึ่งบอกว่าพลังของของดวงจิต พลังของจิตเขามันหมดแล้วมันมันมันมันมันค่อยๆเบาลงมากมากเกินที่จะจะประคับ ประคองเรื่องนี้ไว้ได้แล้วอะอะไรแบบนี้ เออใช่ก็คือพอเขาพูดจบอะเขาก็ ดันดันตัวพี่ออกเลยดันแรงด้วยนะดันแบบเต็มที่เต็มเหนียวเลยเออแล้วพี่ก็ลืมตาตื่นพอพี่ลืมตาตื่นเสร็จก็รีบหากระดาษหาอะไรแบบขิ้นทียนี่เขียนเขียนไว้หมดเลยอพอแล้วมันเช้าแล้วอะแป๊บเดียวเช้าเลยอะแบบ ฮะ คุยกันแป๊บเดียวเองเช้าละพี่ก็เลยแบบ มันไม่มันนอนไม่หลับแล้วไงพี่ก็เลยพิมพ์ใส่คอมเป็นเวิร์ดไว้เลยเดี๋ยวนะ พี่พี่นุ๊กพี่นุ๊กคุยกับเขากี่นาทีนะเหมือนประมาณ ไม่ถึงยี่สิบนาทีอะยี่แต่สิว่าบนาทีใช่ใช่ คือพี่ไม่พี่รู้สึกว่ามันไม่นานนะ คือเหมือนกับพยพยายามจะถาม แต่ว่า เหมือนเขาอยากจะถ่ายอะไรใส่หัวเรามากกว่าว่าทำไมเขาถึงมาอย่างนี้ เพราะว่าเขาอยากเห็นตัวเขาเองว่า เป็นตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้ว นิสัยดีขึ้นยังขี้โมโหไหมหรืออะไร คือเขาอยากจะเห็นตัวเขาอีกตัวหนึ่งอะว่าอ่เป็นคนแบบไหน อื ก็เลยตามเต้นมาอะไรเงี้ย แต่การนี้จะมาได้อะเขาต้องใช้พลังจิตเยอะแล้วกว่าเขาจะรวบรวมแบบเหมือนคนรวบรวมกำลังสมาธิอะเพื่อที่จะพุ่งออกออกออกไปอีกรอบหนึ่งอะมันใช้เวลาของเขาค่อนข้างจะเยอะซึ่งเราอาจจะตายไปอีกรอบหนึ่งแล้วเนี้ย กว่าเขาจะรวบรวมได้อีกทีหนึ่งก็ก็เรื่องเนี้ยแฟนพี่ก็แฟนพี่ไม่ได้นั่นนะคือเขาไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเล่าผีมาก่อน แต่พอเขาเจอเหตุการณ์เนี้ย พอเขาตื่นมาตอนเช้าเขารีบโทรหาแบบ โทรหาเพื่อนโทรหาพ่อแม่โทรหาทุกคนเลยนะแต่คือเขาเล่าแต่เฉพาะส่วนของเขาไงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาตื่นเต้นมากแล้วเขาไม่เคยเจอผีอ่ะพี่นุ๊กแล้วคนคนที่ไม่เคยเจอผีในชีวิตแล้วมาเจอมันตื่นเต้นมากแล้ว มันกลายเป็นสตอรี่ที่เขาแบบชอบมากเพราะว่าเขาไม่เคยเจอผีหรอกมาก่อนพี่นุ๊กพี่นุ๊กพอจำได้ไหมพอนึกออกไหมว่า วันนั้นก่อนที่จะนอนหลับก่อนที่จะฝันไป ราราวกี่โมง ประมาณพี่ว่าน่าจะประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าได้ แต่พอพี่รู้สึกตัวอีกทีก็คือเช้ามันมันสว่างแล้วอะกำลังประมาณสักเจ็ดโมงแปดโมงพี่ไม่ได้กลับว่ากี่โมง ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละ อืม ผมจะบอกแบบนี้ว่า ของพี่อ่ะคือหลักนาทีในการพูดการคุยถูกปะใช่พี่คิดว่าพี่คุยไม่นานนะ ไม่นานแล้วส่วนใหญ่ อ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเขาที่พูดให้พี่ฟังมากกว่าว่าทำไมเขาถึงมา ของผมเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะของผมเนี่ย ไปอยู่ตรงนั้นสามชั่วโมง กลับมาอีกทีคือรอบหนึ่งวันคือยี่สิบสี่ชั่วโมง ของพี่นุ๊กเนี่ย ไปคุยกันประมาณยี่สิบคือหลักนาที แต่ผ่านไปเนี่ย เราๆแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มที่คือตีหนึ่งตีสองสามสี่ห้าหกโหแปดชั่วโมงโดยประมาณ อืม อืม ก็เลยก็เลยเป็นชื่อเรื่องอ่ะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้จะตั้งยังไงก็เลยให้น้องทงทั้งแล้วขัดว่าหรือผีจะหลอกเรา แต่ว่าถ้าหลอกนี่ผีก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะเฮ้ยเรื่องนี้ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องแปลกๆพี่ผมผมไม่ผมไม่ตีว่ามันเป็นเรื่องผีผมมองว่าเป็นเรื่องแปลกๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะมิติทับซ้อนภาวะของการใช้ดวงจิตในการติดตามตามหาดวงจิตอีกดวงจิตหนึ่งในอีก เขาบอกว่าเขาตามเส้นมาไงมันมีันมีเส้นโยง ทุกคนอ่ะมีเส้นโยง จะจะโยงไปไปหาจิตของตัวเองอีกคนหนึ่งอยู่ ทุกคนมีกันหมดเขาบอกไงหรืออาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งล่ะใช่เขาบอกว่า มีหลายจิตนะแต่ว่าเขาบอกว่าคือเหมือนกับพลังของเขาอ่ะมันมาตรงเนี้ยใกล้สุดละเขาก็เลยมาตรงนี้ก็คืออื่นนะอาจจะมีแต่ว่ามันไกลเกินกว่าที่พลังเขาจะแบบเขาจะพุ่งหักไปจนสุดได้อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่องแปลก ๆ ที่ฟังแล้วก็ได้คิดตาม ฟังแล้วก็ได้จินตนาการตาม ฟังแล้วก็ได้ต่อยอดในเรื่องของความคิดและจินตนาการกับเรื่องนี้ไปด้วย แล้วก็เป็นเรื่องแปลก ๆ ที่ผมรู้สึกว่า เฮ้ย ดีจังที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่า